เรามาดูแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกันต่อนะครับ 3. ต้องนำแต่ละประเด็นที่เป็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้ มาแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นกรอบที่แบบทดสอบกำหนดไว้แล้วนั้น มาเชื่อมโยงเป็นผังมโนทัศน์ หรือ mind map เพื่อให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่างข้อความนั้น ๆ อย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของการคิดวิเคราะห์ว่าเราได้คิดวิเคราะห์มาถูกต้อง ตรงตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาบทความนั้นหรือไม่ โดยมีตัวอย่างการเขียนผังมโนทัศน์ หรือ mind map ในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ จากแผนผังมโนทัศน์ที่ได้เห็นอยู่นั้น เราเห็นได้ว่าในข้อหนึ่งจะเห็นได้ว่าข้อความที่กำหนดให้นั้น เกี่ยวพัน หรือสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้อีกข้อความหนึ่ง โดยในลักษณะที่ว่า ข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก จะมีความหมายว่า มีคำจำกัดความว่า หรือมีนิยามว่าดังข้อความที่กำหนดให้ในตอนที่2หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อความที่กำหนดให้นั้น เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก โดยจะเป็นความหมายเป็นคำจำกัดความหรือเป็นนิยามของข้อความแรก ในรูปแบบที่ 2 ข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก กับข้อความที่กำหนดให้ในข้อความที่ 2 นั้น จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเป็นลักษณะประกอบด้วยอะไร หรือมีคุณสมบัติอะไร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อความที่กำหนดให้ในข้อความที่ 2 นั้น เป็นข้อความที่ตามมา โดยเกี่ยวข้องโดยเป็นลักษณะของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก เป็นองค์ประกอบของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก หรือเป็นคุณสมบัติของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก ประเด็นที่ 3 ข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่ 2 ในลักษณะของการส่งผลให้เกิด หรือทำให้เกิดผลกระทบ หรือมีผลที่รับที่เกิดขึ้นตามมา หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่ 2 นั้น เป็นข้อความที่ตามมา โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก หรือเป็นผลกระทบที่ตามมาจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก หรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา จากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก ในรูปแบบที่ 4 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก กับข้อความที่กำหนดให้ข้อความหลัง เป็นข้อความที่เกิดขึ้นสัมพันธ์เชื่อมโยงลักษณะของเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมา หรือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของเหตุการณ์ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อความที่กำหนดให้ข้อความหลังนั้น เป็นข้อความที่ตามมา โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง โดยมีข้อความที่กำหนดให้เป็นข้อความที่เกิดขึ้นก่อน หรือเป็นข้อความที่เกิดเงื่อนไขทำให้เกิดข้อความหลัง ในรูปแบบที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก กับข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่2มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในลักษณะของการเป็นสิ่งที่ถูกระงงับ ถูกยับยัง้ง ถูกลดทอน หรือเป็นสิ่งที่รับการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยลง หรือให้ยุติลงไปเลย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่สองนั้น เป็นสิ่งที่ตามมา โดยการถูกระงับจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก ถูกยับยัง้ง ถูกลดทอน จากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรก หรือเป็นข้อความที่เป็นผลของการได้รับการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยลง หรือให้ยุติลงไปจากข้อความแรก